สำหรับผู้ใดที่บ้านในกดเข่าคุมเทเลแกรมเนาะค่ะเดี๋ยวนี้นะกับขอฝากไว้น้ำแน่เนาะครับคุมเทเลแกรมเซียนพ่อเมียพีเนาะค่ะ เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยนะคะมีกิจกรรมให้เล่นกันซุ้มือโอ้โหสวยงามมาแล้วค่ะสมตัวสมมันได้หน่อยเนาะค่ะแต่กะยังนิ้วไม่ได้เลยอีก3ตัวเอออีก2ตัวมา อีก2ตัวสวยงามโอ้โหเอาเรื่องเฮ้เอาว่ะ300 บาทมาแต่แรกๆเลยเนาะค่ะ ก็ถือว่าโชคดีอยู่ มาเมื่อนี้เก้าโมงแล้วค่ะ มีเมียแน่เพราะว่านอนดึกเนาะสี่ร้อยไปขออนุญาตขยับไม่เนาะค่ะ เป็นยี่สิบบาทเนาะปกติเขาซิขยับตอนเอ่อสามสามร้อยเนาะตอนนี้เขามาขยับตอนสี่ร้อยเพราะว่ามันขามมาแล้ว จักไนก็ได้เนาะค่ะ เพราะว่าเขาไม่ค่อยีเกินไหนเล่นทีเวลา สวยสวยงามโอ้โหมาอีกแล้วค่ะ รอบที่สอง อย่าไปย้อมเขามาสีโตัว สวยอีกตัวเดียวมา ขออีกตัวเดียว สวย โอ้โห เอาเรื่อง เชี่ยมาว่า 60คูณ10 เป็น 600 โอเควันนี้เสียงลูนาก็จะเป็นแถบๆแน่เนาะค่ะ เพราะว่าคืนนี้ลูนานอนดึกเนาะเราก็ตื่นเศร้ามันก็เลยแบบเป็นเมื่อยๆ เนาะโอเค 800 ไปเหรียญต่อค่ะ จนกว่าจะพอ1,000 บาท โอ้ยเสียดายเสียดายก้อนทอง สวยสำหรับผู้ใดที่มีเวลาเล่นดีๆเนาะคะ่ะสามารถแนะนำหนูนาเขามาได้เลย แนะนำหนูนาเขามาได้เลยเนาะคะ่ะหนูนาก็อยากเอามาลองเื่ากันไปเล่นต่อค่ะ เอามาทดสอบเอามาเล่นในเบื้องเนาะโอ้โหเชื่อเมื่อกี้เสียดายว่ะท้องลายโคตรดีอะเสียดายเสียดายโอเค เหลือหกร้อยไปค่ะ าเห็นไหมดิ เออ สมอะสะโพกสวย มาดิ โอ้โห สวยงามรอบนี้ เชี่ยได้สะโพกว่ะ เอาว่ะ มาดิ เออแถวนึงมา เออสองแถวมา เออ โอ้โห สวยงามเต็มช่องแบบงามๆอีเชี่ยได้เมาหนึ่งพันเลยว่ะ โอเคค่ะ รอบนี้หนูนะได้ซูเปอร์แมกวินบวกมา 1,000 บาทแล้วค่ะเชี่ยสะโพกโคตรดี โคตรเอา ยังดีว่าได้สมเนาะ มาขออนุญาตปรับใหม่เลยแล้วค่ะสูงสิบาทค่ะ โอเค มาดิมาดิมาดิมาดิเออ เอาเรื่องยุนะ สวย งามชั้นสองไปค่ะเห็นก็เออแต่พวกสำหรับมีคนเอ่อโอ้ยเอาเรื่องมาได้เออโอ้โหคูณสิบไอเชี่ยเข่าแบบงงๆเลยนะเมื่อกี้โอ้โหอ่าเมกะวินพันหกแล้วค่ะ ที่นี่เราเขาก็กดหยุดแล้วค่ะ สำหรับคนที่งงว่าเป็นอย่างเขาต้องกดหยุดไปเดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่ก่อนเนาะเอ่อเท่าใดนี่สองมันซี่ไปใส่พันเอ้ยใส่หกสิบบาทโอเคค่ะออโต้สิบครั้งเดี๋ยวหนูนะจะอธิบายให้ฟังเนาะค่ะว่า เป็นอย่างเขาถึงต้องกดหยุดเนาะค่ะเออเป็นอย่างค่อยต้องกดหยุดค่อยต้องตัดไม่ตอนที่ว่าอ้าวสวยมาเดี๋ยวให้มันเบิดดีก่อนหนูนะจะอธิบายฟังสวย มาดิเอออีกสองโตค่ะอีกสองโต สวยงาม โอ้โหเชี่ยเท่าไหร่วะพันแปดเอาเรื่องก็แต่แค่บิ๊กวินว่ะเชี่ยสม โอเค เนี่ยลองสังเกตเบิงเอ่อ เข่าคูณสิบถึงแล้วจะกดตัดไม้เนาะค่ะ ไป เดี๋ยวขออนุญาต ตัดไม้ก่อนเนาะ โอเค ใส่รอยนึงค่ะสิบไม้อ่ะ ที่หนูนะกดตัดไม้เพราะว่าหนูนะจะมาเก็บไว้ไหมเนาะค่ะ มันมีจุดประสงค์ของมันอยู่ละเนี่ยเห็นว่าเก็บไว้ เก็บไว้เอ่อบางคนบอกว่าป้อยไหลก็ได้นะ หนูนะคิดว่ามันเป็นเทคนิคเนาะค่ะเออบางทีคุ้นสิบที่ว่ามันเข่าแบบแตกนอกอะ่ะเขากดบทันปล่อยมันไหลหรอกก็กดอยู่ที่หลังก็ได้เนาะค่ะเจ้าเมื่อกี้อ่ะหนูนะกดหยุดบทัน สวย เออแต่พวกเขาค่ะ เอาอ่ะเอ้ยบ่เป็นสอง เชี่ยอย่างวะเนี่ยเออหูยเต็มช่องเชี่ยเขาเอาเรื่อง 8,000 บาทเฮ้ยเริ่มม้าแล้วอะเริ่มม้าแล้วอะแบบซี่เขาดันไม่สู่ได้เลยนะ โอเค เดี๋ยวเอาเป็นเขาเดินไม่แบบไว้ๆกันแล้วกัน มาบวกมา8,000ของเก้าสองพันเก้าไปขออนุญาตปรับไม่เป็น 10,000บาทก็แล้วกันเนาะคะ่ะโอเคไปค่ะมือนี้จะไปแบบไว้ๆ ย้อนว่ามันไหล มาดิ เออโอ้โห เชี่ยเนี่ย เห็นปะเห็นปะโอเคค่ะ อ้าว เอาเรื่อง โอเคคูณสิบแบบซี่เพราะมันเสร็จแล้ว ตัดไม่โอ้โหบวกมาสามหมื่นสองเชี่ยเอาอะตัดไม่ค่ะ เก็บไว้ไหมต้องให้เขาคูณสิบแบบซี่เขาก็ต้องเก็บไว้ไหมแล้วค่ะ ไป โอ้โหสี่หมื่นไปเลยค่ะหนึ่งพันบาท ดันไม่ไปเลยค่ะ โคตรไหลอะเชี่ยโคตรเอา แตกนอกโคตรเอาอะสองรอบแล้วนะคะมื่อนี้เออโอเคสมแต่มื่อนี้สติหนูนะนี่ไม่ค่อยดีเป็นไหนอะเป็นเบอร์เบอร์เป็นแบบปวงๆเนาะค่ะเพราะว่าน้อนหน่อย โอ้โหบะโดด สภาพของงามเลยดิ โอ้ยห่วงร้อนเลยายอ่ะติดข้างมาดิมาดิของสวยๆโอ้ยเชี่ยวไว้ชนไว้เฮ้ยไว้ชนไว้คูณหาสิบไม่พัดคูณหาสิบเชี่ยหาเมินเฮ้ยมาว่ะโอ้โหโอกาสเขาเนี่ย ถือว่าโคตรหน่อยเลยเนาะค่ะสำหรับไว้ชนไว้ เชื่อหนูนะว่าคิดว่ามันจะเข่าได้เนี่ย ไปเดี๋ยวขออนุญาตปรับไมค์ก่อนเนาะค่ะโอเค มาเดี๋ยวขอว่าก่อนไอ้ว้ชนไว้เนี่ยมันมีโอกาสเข่าโคตรหน่อยเลย อาจจะหน่อยก็คุ้นสิบอีกพวมันได้หลายเนาะค่ะเออไปห้าสิบไม่ที่อย่างวนเนี่ยสวย ไว้ชนไว้ที่หนูนะมีโอกาสเข่าแบบหน่อยแห้งหน่อยแบบโคตรหน่อย อาจจะประมาณสองสามรอบได้ตั้งแต่เล่นมาโอ้โหสวยเชี่ยเอาอะเอาอะโอ้โหขาดสองโต ชดายกูขาดสองโต๊ะได้สองหมื่นคิดเอาอ๋อเก่ามือล้วไปค่ะเลนต่อค่ะสิบไม่โอเค เออหยกมาค่ะหมื่นหนึ่งไต่ขึ้นไปเรื่อยๆว่ะ เอาว่ะเฮียเออสอง สวย สวย โอ้โหรอบนี้ เฮ้ย รอบนี้โคตรแบบ โคตรดีอ่ะเมื่อนี่แบบอีหยังวะเนี่ย สวยเฮียสองโตเฮียสองโตสวยงามโอ้โหยานกูไม่ได้บอกไอ้เชี่ยบวกมาอีกเท่าไหร่เนี่ย เมื่อกี้เมื่อกี้มื่นหกมันบอกบวกมาอีกแสนหกเชี่ย เอาเรื่องว่ะ เฮ้ยมันนี่มืออย่างวะเนี่ย โอ้ยสุปเปอร์เมกาวินแตกแสนหกโอเคมาเดี๋ยวดูนะ ขอวัดดวงเลยก็แล้วกันเนาะค่ะไปใส่ไม่หาพันค่ะ มันเป็นข้อดีของเกมเสือที่หนูนะเคยบอกไว้เนาะค่ะ เพราะว่าเกมเสือห้าที่แตกมันแตกแบบก้าวกระโดดจากหลักสิบเป็นหลักพันก็ได้ จากหลักร้อย เป็นหลักหมื่นก็ได้เนาะค่ะ มีโอกาสเนาะค่ะเชี่ยแตกเทียเดียวแบบ เป็นแสนอะโอ้โหไปค่ะม่ไม่เลยโอ้โหกำไรมันแบบ